สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะจากที่แนะนำตัวไปแล้วก็ปียนุชนะคะ จากกรมวิชาการเกษตรนะคะก็เคยทำเขาเรียกอะไรทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน GMO มาตลอด ตั้งแต่ปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแล้วก็จะเรียกได้ว่าไม่ไม่ได้มีความกลัวในในเรื่องพวกนี้เลยนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามทุกสิ่ง อยากจะบอกว่าทุกสิ่งมันก็มีให้เรากินน้ำเข้าไปเยอะ น้ำเนี่ยเราบอกว่ามีประโยชน์นะคะแต่พอเรากินเข้าไปเยอะ ๆ เนี่ยก็เกิดโทษเหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตอธิบายเออไม่น่า ไม่ทราบว่าที่กดสไลด์ไหมคะกดให้นะคะหันปุ๊บ ส่งซิกใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยค่ะค่ะ อย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะ ว่า จริงๆ แล้วคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันอยู่กับเรามานานมากแล้ว แต่พวกเราไม่เคย ตอนนี้เรากลับกลัวมันว่าแบบว่า เคยมีคำถามคำถามหนึ่งว่าทำไมพวกเราถึงอออยากจะได้วัคซีนโมเดอร์นาอยากจะได้วัคซีนต่างๆเพื่อมาฉีด ในทางกับการพวกเรากับกลัว GMO ทั้งๆทที่กระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการในการทำงานเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีชีวภาพเหมือนกัน เคยถามไปทางทางด้านผู้ผลิตวัคซีนนะคะ เขาบอกว่าคำตอบเดียวเลยที่ทำให้เราอึ้งก็คือว่ากลัวตายมั้ง นั่นซึ่งว่าใช่คำตอบนั้นคือใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการการการเสียชีวิตมากกว่า แล้วก็คนทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความอยู่รอดนะครับทีนี้ตัวเทคโนโลยีชีวภาพค่ะหรือว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันมีความหมายว่าในการทำเทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะได้ค่ะต่อชี้โอเคแต่ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่เดิมโอเคค่ะก็คือ เอ่อเป็นเขาเรียกค่ะ ก็ใช้เทคนิคเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งหรือว่าการเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปใช้ประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การด้านอาหารด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรืออุตสาหกรรมนะคะเปลี่ยนค่ะซึ่ง โอเคมีด้านนี้เนาะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าดูจากด้านการแพทย์เนี่ยเราเกี่ยวข้องกับมันมาตั้งแต่ตั้งแต่เราเกิดเลยไม่ว่าตอนที่จะก่อนคลอดหรือว่าก่อนที่พ่อกับแม่เราเนี่ยต้องการที่จะเลือกรู้ว่าเราเป็นเพศอะไร เทคโนโลยีภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้อง ดูว่าเป็นเพศ XY โครโมโซมหรือว่า XX เพศหญิงเพศชายอันนี้เทคโนโลยีภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็เป็นตรวจให้เจอทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ อยากรู้ว่าคดีอาชญากรรมเนี่ยมี เขาเรียกว่าผู้ร้ายคือใครมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เทคโนโลยีภาพก็เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเทคโนโลยีภาพเนี่ยไปทำให้การอยู่รอดการมีชีวิตอัตราการตายลดลงนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้อันที่ที่พูดไม่ได้ที่จะลืมไม่ไม่พูดก็คือเรื่องของไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของการผลิตวัคซีนนะคะซึ่งจริง ๆ แล้วเทคโนโลยีภาพเนี่ย เข้าไปช่วยในการผลิตวัคซีนตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่เรื่องของวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนในเรื่องของไวรัสตับอักเสบ ซึ่งพวกเราต้องฉีดตั้งแต่สมัยเด็ก ๆเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านอาหารด้านอาหารนะคะด้านอุตสาหกรรมอขอขออนุญาตค่ะเมื่อกี้พลาดไปสองสองอันด้านอาหารนะคะ จริงๆแล้วการหมักไวน์เนี่ย ก็คือเทคโนโลยีชีวภาพอย่างหนึ่งตั้งแต่สมัยยุค กรีกโบราณเลย ย้อนกลับไปเขารู้แล้วว่าหมักยังไง จริง ๆ เมื่อก่อนเขาก็ใช้แค่หมักลงไปนะคะไม่ได้ใช้ยีสต์ปัจจุบันนี้มนุษย์เก่งมากก็คือเรารู้แหละมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งตัว ที่เกี่ยวข้องก็คือยีสต์ที่สามารถที่ทำให้เกิดการหมักไวน์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่ต้องมานั่งรออ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเทคโนโลยีภาพอย่างหนึ่งตัวจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้น การทำปัจจุบันนี้เข้าเซเว่นไป คุณจะเห็นว่า นมต่าง ๆ มันจะเขียนว่าแลคโตสฟรี มีไปทำไม เขาบอกว่าการกินแลคบุประชาชนทั่วไปเนี่ยมนุษย์เนี่ย พอเรากินแลคโตสเข้าไปแล้วท้องจะอืดหรือไม่บางคนท้องเสีย เขาก็จะใช้เอนไซม์แลคเตสในการที่จะไปดึงแลคโตสออก ก็ปัจจุบันนี้เริ่มมีขายที่ที่ทุกคนจะเห็นนะคะแล้วก็โฆษณาปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพวกอาหารสำหรับผู้หญิงโปรไบโอติกต้องมา โปรไบโอติกคืออะไร ก็จุลินทรีย์เหมือนกัน เป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะ ซึ่ง พวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเทคโนโลยีชีวภาพ คุณอยู่กับมันมาตลอดทั้งชีวิต แต่ว่าพอมาใช้คำคำหนึ่งว่า GMO ปุ๊บคุณกลัว เดี๋ยวพอไปเรื่อยๆนะคะะด้านพลังงานเนี่ยเมื่อกี้ท่านท่านผู้หญิงได้พูดไปเรียบร้อยแล้วว่า มีการใช้ก๊าการผลิตแก๊สชีวภาพ ก็เป็นเรื่องของการนำจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกัน จะเป็นการผลิตการหมักแบบไร้อากาศโดยจุลินทรีย์ หรือว่าการใช้สภาวะการหมักแบบ อากาศด้วยยีสต์อะไรเงี้ยค่ะก็เกี่ยวข้องหมดนะคะ ทีนี้ด้านอุตสาหกรรมเขาก็ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น ตัวผงซักฟอกหนึ่งตัวเนี่ยที่สามารถกำจัดคราบได้ดีเนี่ยเขาก็ใช้เอนไซม์ยกตัวอย่างเอนไซม์ปาเปนที่มันสามารถที่จะกัดสิ่งเอ่อพวกเอ่อคาร์โบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนต่าง ๆ ออกจากเสื้อผ้าเรา เห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีภาพเนี่ยมันอยู่ในชีวิตเราจริง ๆ คือซักผ้ายังยังมีเทคโนโลยีภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอ่ะโปรไบโอติกก็เหมือนกันเมื่อกี้เล่าแล้วนะคะ ทีนี้ด้านสิ่งแวดล้อมก็มีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจนกับเพื่อให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำขึ้นมา การบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก็เปลี่ยนจากความสกปรกมาเป็นคาร์บอนกับมีเทน ก็ยังอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเกษตร สิ่งที่คุณได้กินของอร่อยอร่อยทุกวันนี้เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของนักปรับปรุงพันธุ์ ด้านการเกษตรทั้งหมดเขาก็ใช้เทคโนโลยีภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง พ่อตัวนี้ดีแม่ตัวนี้ดีแมทกัน อ่า ได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้น อ่าขยายขยายพันธุ์ปัจจุบันนี้นะคะ เกษตรกรเขาขยายพันธุ์ด้วยขยายพันธุ์ต้นกล้วยไม้เอง โดยที่เขาเรียกว่าปั่นตา เนาะในขณะที่พวกเราเนี่ย เราก็เรียก tissue culture การพอเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลิตขอโทษครับหยิบหนึ่งหน่อกล้วยไม้มาหนึ่งหน่อปั่นตาเข้าไป ได้มาเป็นพันถึงหมื่นต้น ซึ่งมันไม่ไกลตัวของเกษตรกร และปัจจุบันนี้ทำเองได้แล้ว เห็นไหมคะว่ายังยืนยันคำเดิมเทคโนโลยีภาพไม่ยากและใกล้ตัวที่สุดนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของการเก็บรักษาที่ว่าโลกกำลังนั่งกลับมานั่งคุยกันว่า เอ้ย ถ้าโลกสลายหรือประเทศไหนสลายไปมเมล็ดพันธุ์พวกเนี้ยใครจะเป็นคนเก็บรักษา ใครจะเป็นคนช่วยไว้ อ่ะเขาก็เลยหาวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเก็บแบบแช่เย็นเอ่อลบร้อยเก้าสิบหกองศาโดยในเรจลเหลว ก็เอามาช่วย คือทุกคนพยายามคิดนะคะว่าวันหนึ่งถ้ามันเอ่อโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยสภาพอากาศ ใครจะมาเป็นคนช่วย ใครจะมาเป็นแกนหลักก็เป็นใครไม่ได้ค่ะก็ต้องมนุษย์ที่จะต้องมานั่งนั่งนั่งดูแล ก็ใช้เทคโนโลยีภาพในการช่วย ภาพนี้เป็นภาพที่ดีมากหนูเขียนเองหนูจะบอกว่าอ่าตัวเทคโนโลยีค่ะ มื่อกี้ที่คุณหญิงพูดเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทุกวันนี้คุณใช้โทรศัพท์เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร รวมรวมเทคโนโลยีอยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะ แต่เทคโนโลยีภาพก็เป็นเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่อยู่ในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยี ทีนี้สิ่งที่คุณกำลังกลัวกันอยู่ก็คือคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งมันคือ GMO มันคือท้ายหนึ่งของของเอ่อของเขาเรียกอะไรเป็นสับเซตหนึ่งอยู่ในของคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพ ค่ะทีนี้เราบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยคุณเจอมาทุกวันคุณเจอมาตลอดอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่แล้วทีนี้ลองมาดูคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มันคืออะไรนะคะมันคือกระบวนการที่ข้ามข้ามความเป็นธรรมชาติก็คือเอา DNA นะคะมามาตัดต่อสารพันธุกรรมแล้วก็ให้ได้ลูกผสมที่ที่ข้ามขอบเขตธรรมชาติข้ามขอบเขตธรรมชาติคืออะไร พ่อกับแม่ผสมกัน ออกมาเป็นลูก แต่ที่นี่ไม่ใช่ก็คืออาจจะเอายีนที่ดีๆ จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เข้ามาในสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ความกลัวของเราก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะอธิบายให้ฟังที่หลังว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาถึงไม่ได้กลัว หรือว่าเขาดูแลปกแค่แคความกลัวนี้ยังไงนะคะก็หลังจากนั้นก็คืออันนี้เทคโนโลยีาสมัยใหม่เนี่ยคือเป็นเรื่องของการรวมตัวที่ที่ที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะทีนี้ ในมีคำหนึ่งที่อยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ก็คือ GMO ย่อมาจาก Genetically Modified Organism นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกพัฒนาโดยการโดยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่นะคะ ซึ่งข้ามขอบเขตตามธรรมชาติ โดยที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าเขาก็มีการเรียกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชดัดแปลงนุกรรมพืชเทคโนโลยีชีวภาพพืชไบโอเทคพืช GMO หรือว่าพืชตัดต่อพันธุกรรมพืช GM อาจจะต้องไปเข้าใจไป คุยกันในบริบทว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเคยโทรมาถามว่าทางด้านฟูซายมีการตัดแต่งตัดแต่งเนี่ยใช่ GMO ไหมซึ่งไม่ใช่ฮะเป็นกระบวนการของทางฟูซายอันนี้ต้องไปนั่งมาดูบริบทอีกทีนึงนะะอย่าอย่าเพิ่งกลัวมันไปนะครับบางคนนี่คือกลัวไว้ก่อนเลยพอเจอการตัดแต่งตัดต่อปุ๊บเนี่ยทีนี้ ทั่วโลกเนี่ยเขาดำเนินการยังไงบ้าง อันนี้จากกราฟเนี่ยในปี 2019 นะคะ ซึ่งเป็นของไอซ่าที่เป็นคนเผยแพร่ออกมานะคะว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ 190 ล้านเฮกแตร์นะคะ ซึ่งมันอาจจะลดลงมานิดนึง แต่ว่าทีนี้มีสามประเทศที่เพิ่มมาเพิ่มขึ้นมาก็คือมาลาวี แล้วก็ไนจีเรียแล้วก็เอธิโอเปียนะคะ โดยที่ 5 ประเทศหลักก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ ตัวบราซิลอาร์เจนตินาแคนาดา อินเดีย ตกใจไหมคะว่าอินเดียโผล่เข้าไปได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่าอินเดียทำไมถึงถึงมีติดโผล่เข้าไปอยู่ใน5ประเทศนะคะ ทีนี้มาดูทางตรงเอเชียแปซิฟิกนะคะ โหเขียวหมดเลย เขาบอกว่าประเทศเหลืองๆเนี่ยคือประเทศที่นำเข้านำเข้า GM นะคะนำเข้ามาจีนำเข้านำข้า GM แต่ว่าไม่ปลูกในพื้นที่ ก็มีประเทศไทยเข้าไปอยู่ด้วย ติดด้วยโผหนึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแปดแปดประเทศเนี่ยค่ะที่ที่นำเข้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ปลูกนะคะทีนี้สโคบลงมาจากจากเอเชียแปซิฟิกนะคะก็มาเป็นกลุ่มอาเซียน ในแต่ละประเทศเขาทำอะไรกันบ้าง เวียดนามนะคะตอนนี้เวียดนามเนี่ยอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดดัดแปลงดุกรรม อนุญาตให้นำเข้านะคะเพื่อเพื่อมาใช้ปลูกเชิงพาณิชย์ปลูกเชิงพาณิชย์คืออะไรปลูกขาย ปลูกขายนะคะปลูกขาย แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ย ปัจจุบันนี้ก็คือให้ญาตอนุญาตให้นำเข้าเอ่อมาพืชดัดแปลงลูกกรรม ข้าวโพดถั่วเหลือง คาโนล่า นะคะ ชูการ์บีดแล้วก็เอ่อตอนนี้ฟิลิปปินส์นะคะเขาเพิ่งชัยโยกันไปทั้งประเทศ คือเขาอนุถูกเอ่อได้รับการอนุมัติให้ปลูกข้าวสีทอง ซึ่งเป็นข้าวที่มีวิตามินเอสูงป้องกันการเกิดการตาบอดในเด็กทารก เอ่อในเด็กแรกพวกเด็กแรกเกิดอะคะเด็กอายุหนึ่งถึงสามปีคือเป็นต้นไปอะนะคะ ซึ่งตอนนี้ให้สามารถให้ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ได้แล้วเพิ่งประกาศตอนวันที่ประมาณประมาณยี่สิบตุลาค่ะ2564นี่เอง ก็แสดงความยินดีกับเขานะคะ ว่าเขาทำมาต้องนานแล้วเกือบ10ปีแล้ว แต่ว่านักวิจัยกับนักวิชาการเขาค่อนข้างแข็งแรงที่จะผลักดันตัวนี้ออกมานะคะ แล้วก็แต่บูไนยังไม่มีข้อมูลนะคะ แล้วก็ส่วนมาเลเนี่ย หลักๆ ของเขาก็คือนำเข้ามา แล้วก็การปลูกเชิงการค้ายังไม่เกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยก็มาเลยก็สนับสนุนเรื่องปาล์มน้ำมันนะคะอีกอันนึงสิงคโปร์ค่ะ เป็นประเทศที่เล็กมาก แต่ว่าความฉลาดเขาสูงตรงที่ไม่ต้องมาผลิตเองในประเทศไม่ต้องมาพัฒนาเองในประเทศ ประเทศไหนนำเข้า แล้วก็ประเมินความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว สิงคโปร์ขอตาม เอา พืชดัดแปลงพันธุกรรมชนิดนั้นๆนะคะมาใช้ในประเทศตัวเอง มาปลูกเชิงพาณิชย์เออมามามามามาเป็นอาหารคนอาหารสัตว์ ไม่ปลูกด้วยเพราะพื้นที่น้อย ความฉลาดมีตรงนี้ค่ะ มันผ่านการประเมิน และพืชดัดแปลงพันธุกรรมทุกทุกตัวมันผ่านการประเมินและเอามาใช้ รู้แหละว่าเวียดนามเอามา ฟิลิปปินส์เอามาสิงคโปร์เอาบ้าง คือเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งปลูกมามานั่งพัฒนาเพื่อให้สูญเสียอะไรไปเอ่อสูญเสียต้นทุนไปนะคะอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้คือ ที่กำลังทดสอบภาคสนามอยู่หลัก ๆ ก็คืออ้อยเพื่อมาทำเอ่อไบโอเอทานอลนะคะ แล้วก็ส่วนกัมพูชาเนี่ยไม่มีข้อมูลนะคะ เพราะว่าเรื่องเครื่องมืออะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้มีมากพอสัทีเดียวนะคะขออนุญาตข้ามไปก่อนข้ามประเทศไทยไปก่อนเพื่อลดความตกใจของทุกคนนะคะพม่าค่ะ หรือเมียนมาเนี่ย ตอนนี้เป็นอันดับสองของโรคในการที่ปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม ไปแล้วค่ะ หนูเข้าประชุมรัฐมนตรีเกษตรเดินมาตบไหลเมื่อก่อนผมไป ตอนที่ผมผมไปดูงานที่ที่มหาลัยที่มหาลัยเกษตรที่บ้านคุณนะ ตอนนี้เป็นไง ผมปลูกแล้ว โอ้โห หนูนั่งหลบหน้าแบบไม่อ่ะโอเค ไม่ชา คืออยากจะลงใต้โต๊ะแล้วเดินหนีไปเลย ตอนนี้ก็ก็เป็นอันดับสองของโลกนะคะเอ่อฝ้ายนะคะแล้วก็แถมยังเอ่อไกลๆว่าอาจจะคือไม่รู้ว่าประเทศเรานำเข้ามามาด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้สำหรับประเทศไทย เราไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงนุกรรมนะคะไม่อนุญาตแต่เรานำเข้าข้าวโพดถั่วเหลือง เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในอาหารคนอาหารสัตว์ นั่นแปลว่าทุกคน ทานอยู่แล้ว ถูกไหมคะ ก็แต่ว่าทางยังด้านการวิจัยเนี่ยเต็มที่นะคะยังสามารถทำได้ แต่ว่าจะไปจบอยู่ในที่ของเรื่องของโรงเรือน ยังไม่ถูกขยายไปเชิงทางด้านเรื่องของภาคสนามนะคะเพราะว่าติดมติคอรมอนิดนึงนะคะอยากรบกวนไม่ใช่ค่ะทีนี้พอมาดูภาพรวมใหญ่ๆนะคะว่ามีพืชอะไรบ้างที่เขาปลูกกัน อันนี้จริงๆ ตรงนี้เป็นแถบของประเทศไทยเนาะ ทุกจีนก็มีละ ที่อยู่บนบนหัวเราก็มีละ เวียดนามก็ก็มีข้าวโพดฟิลิปปินส์ก็มีข้าวโพดตอนนี้มีข้าวอีกอันหนึ่งค่ะอินโดนีเซียมีอ้อยเนาะฝั่งนี้หลักๆเป็นเป็นพืชที่เขาเรียกว่าอะไรอะเอามาเล่นกันเยอะก็คือฝ้ายอะนะคะเนาะแล้วก็ส่วนทางนี้เขาก็เป็น เป็นประเทศที่ที่ปลูกกันอยู่แล้วนะคะท็อปฮิตกันอยู่แล้วทีนี้มาดูทางสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปเนี่ยเป็นทางอะไรที่ค่อนข้างแอนตี้ GMO แต่ตอนนี้เริ่มมี 2 ประเทศนะคะก็คือโปรตุเกสกับสเปนนะคะที่เริ่มปลูกข้าวโพดแต่แปลงพันธุกรรมนะคะก็เล็งให้เห็นว่าก็เริ่มมีบางตั้งตั้งแต่เริ่มการแยกประเทศเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีการบางประเทศที่เขาเห็นด้วยนะคะก็ก็เห็นประโยชน์ของทางด้าน GMO นะคะ ก็เอามาปลูกนะคะก็ทีนี้พืชที่มีการดัดแปลงรูนุกรรมในปัจจุบันเนี่ยค่ะหลักๆใหญ่ๆ ก็จะเป็นเรื่องของข้าวโพดนะคะ244 นี่คือหมายถึงว่าลักษณะเขาเรียกอีเวนต์อะนะมีอะไรบ้างอย่างเช่น ข้าวโพดทนแล้งข้าวโพดทนสารกำจัดวัชพืช ข้าวโพดทน เข้าวโพดทนต้านทานหนอนกำจัดเอ่อหนอนหนอนมาหนอนแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คราวนี้เขาจะเรียก244อีเวนต์นะคะก็คือมีการผลิตพัฒนามากที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นของเรื่องฝ้ายนะคะจริงๆ ประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเราเราก็มีการทำฝ้ายดัดแปลงพธุกรรมนะคะที่เป็นต้านทานหนอนเจาะสมเจาะสมอฝ้ายนะคะแต่ว่าก็ถูกยับยั้งแล้วก็ล้มเลิกไป จริงๆบ้านเราก็จริง ๆ บ้านเรานำอะไรทุกอย่างเนาะนำหมายถึงว่าเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือเรื่องของอองานวิจัยต่างๆ แต่ก็ต้องหยุด เพราะเพราะว่านโยบายเราไม่ไม่ไม่สอดคล้องกันนะคะก็ทำให้นักวิจัยหลาย ๆ ท่านเนี่ยก็ยุติตัวเองทางด้าน GMO ไปบ้าง แล้วก็ไปทำอย่างอื่น ซึ่งน่าเสียดายนะคะว่า ก็อย่างที่บอกคือเราเป็นผู้นำในในหลาย ๆด้านนะคะจริงๆเราเก่งนะคนนักวิจัยอะคะ่ะให้ให้คือเราทำอะไรหลายๆอย่างได้เองตั้งแต่เป็นคนแรกด้วยซ้ำ ก็ดูจากบังไฟแล้วกันนะคะบังไฟจริง ๆ เราต้องทำจรวดได้แล้วนะคุณหญิงฝากทำจรวดได้ไหมคะอ๋อค่ะทีนี้เรื่องของดูอ่าตัวอย่างค่ะข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยก็มีเรื่องของการดัดต้านเอ่อการดัดแปลงพันธุกรรมเป็นต้านทานแมลงนะคะ ต้านทานหนอนเจาะฝักข้าวโพดนะคะแล้วก็เอ่อพวกทนแล้ง แล้วก็ต้านทานสารกำจัดวัชพืช แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆ เช่นข้าวโพดข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวโพดอาหารสัตว์ที่มีไฟเตสน้อยนะคะตัวอย่างเช่นขอขอยกตัวอย่างเรื่องของการต้านทานสารไกลโพเซตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของต่างประเทศที่เขาใช้กัน เพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ใหญ่ๆอะค่ะเขาเขาปลูกทีหลายเป็นหลายเฮกแตร์ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมานั่งโยกคันโยกเหมือนประเทศไทยมันก็ไม่ใช่เขาก็จะต้องใช้ปกติเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ หรือไม่ก็ทำ เครื่องมือในการที่จะลดสารเคมีลดลดสารเคมีนะคะแต่ว่าทีนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นว่าถ้าต้นพืชเนี่ยค่ะด้วยความที่ข้าวโพดหรือว่าหญ้าเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกัน ถ้าสมมุติว่าเราใช้ยาฆ่าหญ้าข้าวโพดอาจจะตายตั้งแต่ยังเด็กด้วยเขาก็เลยมาทำให้เป็นข้าวโพดต้านทานสารกำจัดวัชพืช เสร็จปุ๊บ พอเขาใช้เครื่องบิน บินปุ๊บพ่นสารเคมี หญ้าตายแต่ข้าวโพดไม่ตาย อันนี้เป็นคอนเซปต์อย่างนี้นะคะเพราะว่าเผื่อทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันต้องทำต้านทานสารกำจัดวัชพืช ก็ก็เลยอธิบายให้ฟังก่อน เพราะว่าถ้าใจในมุมมองของบางของบางคนเนี่ยเข้าใจว่าทำไมต้องมาทำต้านทาน ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นของสารสารสารกำจัดวัชพืช สารเคมีอยู่นะคะก็อธิบายไปตามนี้ ถั่วเหลืองก็เช่นกันก็มีต้านทานสารแล้วก็ทำให้กรดไขมันชนิดอิ่มตัวน้อยลง เพราะว่าถ้ากรดไขมันอิ่มตัวเยอะมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับสุขภาพร่างกายนะคะฝ้ายก็เหมือนกันค่ะฝ้ายมีปัญหาเรื่องหนอนเจาะสมอฝ้ายแล้วก็ต้านทานสารกำจัดวัชพืชเหมือนกันหลักๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการทำเพื่อให้เกิดความอยู่รอดในสภาวะที่หนึ่งก็คือสภาวะที่ ปัจจุบันนี้โลกเนี่ยเราไม่รู้เลยนั่งนั่งอยู่เนี่ยที่ไหนจะน้ำท่วม ที่ไหนจะแผ่นดินไหว ที่ไหนจะแรงที่ไหนจะเค็ม นั่นแปลว่าเขากำลังจีมโอ ก็ตอบโจทย์เป็นโจทย์เป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่จะช่วยทำให้คุณอยู่รอดในวันวันนี้นะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะทีนี้อ้อยนะคะก็ทางอินโดเนี่ยเขาจะทำเยอะ เพราะว่าแต่ว่าพื้นที่ของอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะ เอ่อส่วนใหญ่ในการทำเนี่ยจะค่อนข้างเอ่อเขาเรียกว่าแรงพื้นที่แรงทีนี้เขาก็ทำการใส่ยีนที่เป็นของแบคทีเรียเข้าไปนะคะ เพื่อที่ทำให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกยีนเบสเอนะคะเป็นของแบคทีเรียเอาเข้าไปในอ้อย เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสารที่เป็นเรื่องของไกลซีนเบต้า พอไกลซีนเบตาอีนมากขึ้นเนี่ยค่ะ ก็จะทำให้อ้อยเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดน้ำได้ อันนี้ก็คือเป็นหลักหนึ่งจริง ๆ ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอายีนจากที่ไหนไกลนะคะสิ่งที่แบสิ่งมีชีวิตใกล้ ๆ ของใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะปาล์มน้ำมันค่ะที่ปาล์มน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันลดลงเออ่เพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียสหรือว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมาเนี่ยลดลงไป10%เนี่ยตัวผลผลิตของปาล์มน้ำมันจะลดลงไปถึง 30%ทีนี้เขาก็เลย กำเออเอายีน P5CS เนี่ยยีนใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเอ่อไปเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพลีนพอไปเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพลีนเนี่ยมันทำให้เรื่องของความสามารถในการทนแรงค่ะมันเป็นสารออสโมแทกแตนอย่างหนึ่งนะคะทำให้เรื่องของการคายน้ำลดน้อยลง ก็ปาล์มน้ำมันก็จะอยู่รอดในสภาวะที่มันที่มันไม่ไม่ไม่ไม่สบอารมณ์ของเขาอะนะคะก็ก็อยู่รอดได้ อันนี้ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ที่เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าแสดงความดีใจกับเขาเพราะว่ายินดีกับเขาเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการอนุญาตให้ปลูกเชิงการค้าในเรื่องของข้าวสีทองนะคะซึ่งเขาทำกันมานานมากแล้วสิบถึงยี่สิบปีเนี่ยค่ะ แต่ว่าก็มีการทดสอบมีการประเมินจนถึงขั้นภาคสนาม จนถึงมาออกปลูกในเชิงพาณิชย์ได้นะคะ ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่กำลังผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อให้มีการจะวางขายในช่วงปี 2566นะคะเขาบอกว่าคุณจีนเนี่ยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติบอกว่าการอนุญาตครั้งนี้เป็นการอนุญาตให้ปลูกเชิงการค้าในข้าวครั้งแรกนะคะของโลกซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุด เพื่อแก้ไขสภาวะอาหารการขาดสารอาหารในทั่วโลกซึ่งเขาจริง ๆ ฟิลิปปินส์จะมีแอฟริกาที่ทดลองใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ต้องคุณเอ่อทุกคนทุกคนเคยเห็นภาพที่เด็กแอฟริกาเอ่อไม่เอ่อเขาเรียกขาดสารอาหารพุงโลโลนะคะก็เอาไปใช้ก็สามารถช่วยลดได้ได้ดีอะค่ะลดลดการขาดสารอาหารได้ดีนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกไปสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันมันฝรั่งที่ คือเมืองนอกเนี่ยค่ะเวลาเขาทานมันฝรั่งเนี่ยพอตัดปุ๊บเนี่ยด้วยสภาวะอากาศหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นเอ่อสีน้ำตาล ซึ่ง ก็ได้มีการผลิตตัวมันฝรั่งที่เป็น GM นะคะเพื่อไม่ให้เกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะลดสารพวกตัวออกซิเดชันต่างๆ นะคะแล้วก็ตัวมะตัวแอปเปิลนะคะก็เหมือนกันไม่ต้องการให้เกิดสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะก็เวลาตัดออกมาหรือกินหรือว่ายังทิ้งวางไว้ที่อากาศเอ่อที่ที่สภาพแวดล้อมเนี่ยก็ยังไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวบังกลาเทศเป็นมะเขือยาวนะคะมะเขือม่วง แล้วก็อันนี้เป็นลิกนินนะคะแอลฟาฟาของประเทศอเมริกานะคะอ้อยในตอนนี้กำลังทดสอบอยู่นะคะ เป็นอ้อยอออยู่ในบราซิลอันนี้ใช้ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็คือเอต้านทานแมลงค่ะนะคะแล้วก็เตัวนี้เป็นตัวซัฟฟาวเวอร์เป็นตัวให้น้ำมันนะคะให้มีไฮโอเลอิกสูงนะคะให้มีโอเลอิกสูงนะคะแล้วก็อันนี้ทำมาเพื่อประดับนะคะข้าวโพเออไม่ใช่ข้าวโพสับปะรดสีชมพู แต่หน้าแปลกว่าสับปะรดสีชมพูเนี่ยค่ะ ปรากฏว่าเขาบอกว่าการขายของเขาเนี่ยถ้าเป็นสับปะรดสีเหลืองในในอเมริกาเนี่ยขายได้แค่ลูกละไม่ถึง 2 US 2 US ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นตัวสับปะรดสีชมพู ราคามันเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 8 เท่าตัว ปัจจุบันนี้ก็เลยเอ่อที่อเมริกาก็เลยมีมีตัวนี้วางขายมากขึ้นนะคะทีนี้หนูเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องของประโยชน์ เรื่องของความที่ ทุกคนคนอยากทำคนคนคนขายอยากขาย คนซื้ออยากซื้อ ข้อกังวลมีไหมมีค่ะ เราก็รวบรวมข้อกังวลได้มีการรวบรวมข้อกังวลนะว่า ถ้าคุณพูดถึงเรื่อง GMO เนี่ยคุณกลัวอะไรมากที่สุด ก็ออกมาเป็นประมาณสี่ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่ากลัวเรื่องของการผสมข้าม ระหว่างพืชดัดแปลงพันธุกรรมกับพืชปลูกพืชปลูกปกติ แล้วก็พืชป่าใกล้เคียง กลัวไปทำให้ biodiversity ของของพืชเนี่ยมันเสียหาย ข้อสองเขาบอกว่าเขากลัวสารที่อยู่ในพืชดัดแปลงมนุกรรมเนี่ยไปกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ทำให้มันมีความสามารถในการต้านทาน ต้านทานสารปฏิชีวนะมากเพิ่มมากขึ้น ข้อสามเนี่ยข้อจำกัดด้านเมล็ดพันธุ์อันนี้พูดถึงอย่างมากนะคะซึ่งก็กลัวว่าจะไปถูกครอบครองโดยบริษัทต่างชาติ ข้อสี่เรื่องของความเสี่ยงในการกระจายของพืชดัดแปลงกรรมในทุก ๆกกิจกรรม ทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเอามาบริหารจัดการการขายโพสชาเวตต่างๆนะคะเราก็ได้ศึกษาว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่า ข้อสี่ข้อเนี่ยเราจะลดความกังวลเขาเนี่ยมันเอ่อทำเขาเรียกว่าอะไรเราเราเรามีข้อข้อเขาเรียกอย่าเรียกว่าข้อแก้ต่างมันเป็นเรื่องของเรื่องของเอ่องานวิจัยที่มาซัพพอร์ตนะคะว่าอย่ากังวลเลย เพราะว่าอะไรหนึ่งการผสมข้ามระหว่างพืชไบโอเทคกับพืชปลูกปกติอะค่ะ มันเกิดขึ้นได้นะ แต่ปกติแล้ว ถ้าคุณจะใช้ GMO ในการค้าขายหรือว่าเชิงพาณิชย์นะคะ มันก็อยู่ในโซนของมันเนาะให้คุณไปบริหารจัดการการเพาะปลูกอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ป้องกันการผสมข้ามเกิดขึ้นได้ค่ะ ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดการนะคะ จัดการมันช่วยได้เรารู้แหละ ต้องก่อนที่เขาจะปล่อยปล่อยตัวพืชแปลงพุกรรมออกมา เขาจะต้องรู้ว่า พอลเล่นของมันนะคะ ปิวไปได้ไกลเท่าไหร่ เชื่อเถอะค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงถึงไม่ไม่ถึงควรจะใช้พืช GMO เพราะว่าอะไรมันถูกประเมินมาจนแบบ ถ้าเป็นคนนี่คือเอ็กซเรย์จนปุกโป่งหมดแล้วค่ะอ่าข้อสองนะคะ การกลัวที่จะเกิดการต้ายีนต้านทานสารปฏิชีวนะปฏิชีวนะจากพืช GM นะคะมาเข้าร่างกายมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิต โอกาสเนี่ยค่ะ โอกาสในการเกิดข้อสองเนี่ยหนึ่งในสิบกำลัง ยกในสิบยกกำลังสิบหกนั่นแปลว่าล้านล้านล้านล้านอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ ซึ่งถามว่าความโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมก็ ถามว่ามีแต่ว่ามีน้อยมากๆ เหมือนมนุษย์หนึ่งคนนะคะคุยกับคนทั่วโลกยังเจอกันได้น้อยยังยังมีโอกาสเจอกันมากกว่าที่ ตัวนี้จะเกิดขึ้นนะคะ ก็แล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะ วันนี้เดี๋ยวจะมาเสนออีกทีหนึ่งคือมันเป็นเทคนิคใหม่ของการทำพืชเทคโนโลยีวภาพนะคะซึ่งมันไม่ใช้ยีนต้านทานสารปฏิชีวนะละเลิกกลัวได้เลยค่ะ ข้อสามเนี่ยต้นทุนของการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะก็อันนี้ประเด็นเนี่ยค่ะทางรัฐเอ่อทางกฎทางภาครัฐนะคะก็ต้องมีระบบการจัดการที่เข้มงวดนะคะแล้วก็มีการมีกฎหมายที่ชัดเจนในการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะซึ่ง อันนี้มันก็ต้องยอมรับในเรื่องของการแข่งขัน จริง ๆ เกษตรกรอ่ะปัจจุบันเนี่ยที่เขาปลูก F1 เนี่ยเขาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์อยู่แหละเขาอยากได้ของดีเขาก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ราคาสูงนิดนึงนะคะเพื่อให้ของเขาเนี่ยมีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็เท่ากันเขาเรียกอะไรมีมาตรฐานเท่ากันนะคะจะมาเอาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บมาปลูกเพื่อขายแบบได้มาตรฐานเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการจัดการที่ดีมากกว่ามากมากกว่าเดิมนะคะ ก็อันนี้เป็นเรื่องของภาครัฐต้องเข้ามาช่วยด้วยนะคะ แล้วก็ข้อสี่นะคะในเรื่องของความหลากหลายเนี่ย ก็ในทุกประเด็นของทุกประเด็นของการทำพืช GMO เนี่ยเขาก็จะต้องมีการประเมินอยู่แล้วอันนี้ค่ะที่บอกว่าทำไมถึงไม่กลัว ไม่กลัวพืช GMO เพราะว่าก่อนที่จะทำเนี่ย เขาจะมีการประเมินก่อนว่าพืช GMO ที่เราจะทำเนี่ยเป็นงานวิจัยประเภทไหน เป็นพืชแบบไหนคือถ้าเป็นประเภทที่หนึ่งเนี่ย ไม่มีอันตรายต่อชุมชน ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทำได้เลย ประเภทที่2เนี่ยมีความเสี่ยงต่อต่อต่อผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชน แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายมาก ก็ถูกตีอยู่ในงานวิจัยนี้โดยส่วนใหญ่นะคะงานวิจัยเริ่มต้นของ GMO จะอยู่ที่งานวิจัยประเภทที่2นะคะส่วนงานวิจัยประเภทที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อชุมชน ต่ออต่อสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข้อ3เนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของการผลิตวัคซีน ก็เขาก็จะมีโซนในการตั้งตั้งพื้นที่ของเขาอะนะคะก็คือแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งส่วนอันที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของความอันตรายของของงานวิจัย เช่นเอ่อพวกเอ่อการทำนิวเคลียร์ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรมหรือการตัดต่อมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งงานวิจัยประเภทสี่เนี่ยตัดทิ้งไปได้เลย ไม่มีการทำแน่นอนก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอการทำงานวิจัยค่ะมันก็ต้องถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ นะคะแล้วก็หัวหน้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการประเมินเนี่ยค่ะมันค่อนข้างยาวนานจนเป็นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเอาเป็นว่าคนหนึ่งสามารถส่งลูกเรียนอ่ะรอลูกบวชได้เลยก็ได้ค่ะประมาณนั้นก็คือในระดับห้องปฏิบัติการก็ต้องประเมินแล้วระดับโรงเรือนก็ต้องมาประเมินอีกว่า มีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าปลูกในโรงเรือน เอ่อมีการส่งถ่ายยีนไหม อย่างที่ข้อที่เรากลัวกันในข้อที่สามอะค่ะว่ามีไหมพอระดับแปลงทดลอง เอาไปปลูกในแปลงทดลองอีกนะคะก็ดูว่าในแปลงทดลองภาคราชการ ก็ดูว่ามันมีความความเขาเรียกอะไรประเมินเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของออการตรวจสอบการส่งถ่ายยีนอีก หลังจากนั้นก็ต้องมาดูเรื่องของการในสภาพไร่นาค่ะแปะปลูกในแปลงทดลองของราชการเสร็จแล้ว ย้ายไปปลูกในสภาพจริง แล้วก็สองสามฤดูด้วยนะคะ ยังมีโอกาสที่จะเป็นเอเลียนสปีชีอยู่ไหมถึงบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งพืชพืชดัดแปลงลูกกรรมอะค่ะรอจนลูกบวชได้เลย กว่าจะออกร้อนออกมาดูข้าวสีทองค่ะ ของของฟิลิปปินส์เกือบยี่สิบปีนะคะ ที่ที่ทำมา แล้วกว่าจะได้ออกมา ก็ต้องเซเลบรตกันไปเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยเขาก็มีตรวจสอบด้วยนะว่ามีผลกระทบต่อมนุษย์ไหมเป็นท็อกซิกมีก่อให้เกิดการภูมิแพ้เอ่อโรคการภูมิการการเป็นภูมิแพ้ของมนุษย์ไหมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมันมีพืชตัวหนึ่งที่เขาทำแล้วเขาก็ต้องเช็คก่อนว่าเพราะเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นมีอาการที่เป็นภูมิแพ้ต่อเกสรดอกไม้เยอะเขาก็จะต้องมาเช็คก่อนว่าอ่ะเอ่อพืชสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อเอ่อเกสรของมันเนี่ยส่งผลต่อ ต่อมนุษย์หรือเปล่านะคะซึ่งก็ดูไปตามพื้นที่ พื้นที่ไหนใครมีความน่าจะเป็นอะไรนะความน่ากลัวของอะไรเนี่ยก็เขาก็จะประเมินไปตามพื้นที่ประเมินไปตามพืชนะคะ ทีนี้เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีนะคะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาแล้วก็ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยค่ะเขามีเทคนิคหนึ่งเขาเรียกว่าีโนมอ e ดิตติ้ง จีโนมิดิติ้งก็คือเปลี่ยนเป็นได้เลยค่ะจีโนมิดิติ้งเนี่ยก็คือผู้หญิงสองคนนี้ค่ะ เป็นคนคิดขึ้นและได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะเขาอยู่กันคนละสถานที่อยู่เยอรมันกับอเมริกานะคะศาสตราจารย์เอมมานูเอลนะคะทางซ้ายมาจากฝรั่งเศส แล้วก็ศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์เนี่ยมาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งสองคนนี้เห็นเหมือนกันค่ะมาเห็นตัวแบคทีเรีย ตัวนี้ค่ะ ชื่อแบคทีเรียโอฟาดพบว่าไอตัวแบคทีเรียเนี่ย มีไวรัสเข้าไปเกาะเหมือนมนุษย์เราอะเนาะไวรัสไข้อดออกเอ่อเดงกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเฮ้ยทำไมแบคแบคทีเรีย ตัวนี้มันไม่ตายเขาก็เลยไปดูวิธีการของมัน ปรากฏว่าเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยมีความชันฉลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขารู้จักวิธีการที่จะทำทำเอ่อดีเอ็นเอแพทเทิร์นดีเอ็นเอค่ะให้เหมือนกับเอ่อตัวไวรัสซึ่งรู้แล้วว่าเอ่อเอาผู้เป็นเรื่องของคอมคอมพิวเตอร์จะง่ายกว่า เวลาไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ค่ะ มีคนโปรแกรมเมอร์เนี่ยที่เขาแก้ไขก็คือ ทำให้ไวรัสมันรู้ว่ามันมีตัวของมันอยู่ในในเครื่องคอมแล้ว อันนี้อันนี้พอเข้าใจไหมคะหมายถึงว่าเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะ เราฉีด อ่ะ เอาเป็นเรานะคะ เราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยเพื่อไปกระตุ้นว่าให้เรามีเชื้อของพิษสุนัขบ้าเล็กๆ แล้วก็เชื้อตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำลายเราได้ ตัวแบคทีเรียตัวนี้ทำตัวทำหน้าที่แบบนั้นเลยค่ะ ผู้หญิงสองคนนี้เขาเห็นเขาก็เลยเอาเทคนิคพวกนี้ค่ะมาแก้ไขเขาบอกว่าการที่เราตัดต่อยีนได้ตรงจุดอยากอยากอยากไม่อยากอ้วนไปตัดต่อยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน เสร็จปุ๊บมันจะทำให้เท่ากับเขียนรหัสชีวิตใหม่ แล้วก็เออมันเป็นปฏิบัติปฏิวัติวงการพวกทางชีววิทยานะคะวิทยาศาสตร์นะคะสมมุติว่าแล้วทีนี้ตัวกระบวนการเนี่ยค่ะมันมี 3 รูปแบบ ตัดก่อนตัดก็ได้ หรือว่าจะเอาเข้าไปเติม หรือว่าจะตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเติมชิ้นใหญ่ ๆ ไม่มี3รูปแบบนะคะทีนี้ตอนนี้ค่ะทางภาครัฐเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่า ไอ้ตัวแค่ตัดออกเนี่ยตัวตัดออกเนี่ยมันไปเหมือนกับเรื่องของการใช้รังสีแกมมาในการที่ไปทำสมัยก่อนเนี่ยค่ะ ถ้าใครเล่นเรื่องของต้นไม้คุณนายตื่นสายเนี่ย เอามาเล็ดเข้าไปผ่านรังสีแกมมาปุ๊บได้สี ได้สีสวยๆออกมา ไม่ว่าจะเป็นลายดอกหรือว่าลายอะไร คือได้สีออกมาใหม่ เสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีการตรงเนี้ค่ะของตัว CRISPR Cas หรือว่า genome editing เนี่ยค่ะเขาทำลักษณะแบบเดียวกันเลย แต่ว่าการฉายรังสีแกมมาเนี่ยเป็นเป็นการฉายสีแบบสุ่ม ผ่านเข้าไปปุ๊บออกมา ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปตัดตรงไหนไปต่อตรงไหน แต่รู้ว่าสวยสวยเอาไว้ถูกไหมคะ ในขณะที่ genome editing เนี่ยเข้าไปตัดแบบ อยากลดอ้วนอยากสวยตัดตัดที่หนูเลยค่ะตัดยีนไหนสักยีนที่เขารู้ ตัดเลยปุ๊บออกมาไม่นานสวยค่ะ ถูกไหมทีนี้พอเป็นเรื่องของโรคเรื่องของออทางด้านการเกษตร มันก็จะช่วยได้เยอะ ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวงการทางจริงๆแล้วเรื่องของ CRISPR Cas หรือว่า genome editing เนี่ย ได้ยินมาตอนที่ข่าวในพระราชสำนักออกนะคะว่าท่านท่านฟ้าหญิงนะคะท่านท่านส่งนักศึกษาไปเรียนเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยช่วยได้เยอะ ตัวจีโนมิดิติ้งเนี่ยกลับไปดูที่ทางวัคซีนที่พวกเราเอ่อตามหากันนะคะโมเดอร์นายังไม่มาเลย ก็ก็เป็นใช้เทคนิคพวกนี้เหมือนกันนะคะก็ทำให้ จริงๆซีโนแวคขออนุญาตเล่าก่อนซีโนแวคเนี่ยเป็นเทคโนโลยีชีวภาพสมัยเก่าเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เดิมมาเลย ก็คือเป็นการใช้เชื้อตายนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ พวก mRNA อะค่ะที่พวกเราตามหากันเนาะก็อีกอันหนึ่งตัว CRISPR-Cas หรือว่าตัว genome editing นะคะเขาก็มาสามารถมาผลิตเอนไซม์นะคะในการที่จะไปต่อต้านพวกตัวเชื้อไวรัสโควิดนะคะแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาก็ใส่ตัวพวกต้นยาสูบหรือว่า เอ่อใส่ใส่ตัวตัวคิสเปอร์แคสหรือว่าจีโนมิติ้งเข้าไปในต้นยาสูบหรือว่าตัวเอ่อถั่วเหลืองนะคะเพื่อให้ ให้ต้นพวกไม้ต้นไม้พวกเนี้ยมันมีการตอบสนองต่อต่อภูมิคุ้มกันของโลก แล้วก็เราก็เอาตัวนั้นนะคะเอามาเทคมามามารับประทานได้นะคะซึ่งการผลิตของเขาก็แค่ 6 สัปดาห์เองซึ่งแล้วก็สามารถที่จะรักษาที่อุณหภูมิห้องด้วยต่างจากวัคซีนตัวอื่นที่มันต้องไปเก็บคอนโทรลในอุณหภูมิเย็นนะคะ ของประเทศไทยก็มีเหมือนกันจริงๆปตทก็มีสถาบันวิเทคที่ทำตัวชุดตรวจสอบโรคก็ใช้เทคนิคพวกนี้เหมือนกันนะคะเทคนิคเดียวกัน แล้วก็บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มเขาก็ใช้ตัวเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ก็คือทำการทันเซียนตัวโปรตีนเข้าไป ก็ได้ออกมาเป็นเขาเรียกอะไรกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะคะเป็นเรื่องของวัคซีนโควิด ที่มาจากจากพืชนะคะ ก็ ทีนี้ด้านนี้จบไปมาดูที่ด้านการเกษตรตัว genome editing หรือว่าเทคนิคที่เขาใช้กันคือ CRISPR-Cas9 นะคะตัว CRISPR-Cas9 เนี่ยก็มีคนทำในเรื่องของการพัฒนาอ้อยให้ต้านทานสารกำจัดวัชพืชนะคะก็อันนี้สำเร็จแล้วนะคะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาหลายหลายคาแรคเตอร์นะคะอีกอันหนึ่งด้านพลังงานเขาไปใช้ตัวเอ่อตัวบาเล่นะคะข้าวบาเล่ในการที่จะไปทำไบโอฟิลนะคะแล้วก็ก็ก็ใช้เทคนิคคิปเปอร์แคสไดเหมือนกันนะคะไปลด ตัวเอ่อเพิ่มไปโมดิฟายกับตัวลิกนินนะคะอีกอันหนึ่งที่ที่นำสมัยมาก ๆ ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนหมดแล้วนะคะก็คือการพัฒนาตัวเอ่อจีโนมเอ่อเขาเรียกเอ่อพืชแต่แปลเอ่อเขาเรียกอะไรสิ่งมีชีวิตแต่แปลงพุกรรมที่มาจากทางด้านสาหร่าย เพื่อพลังงาน ซึ่งค่อนข้างครบถ้วนมีเอ่อรายงานหนาเป็นประมาณ 10-20 หน้าเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้นะคะว่า ว่าสามารถที่จะทำออกมาเป็นเรื่องของพลังงานชีวภาพได้ได้ดีนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปค่ะ ถามว่า ตอบโจทย์คุณหญิงว่าเมื่อกี้คุณหญิงถามว่าทำไมถึงต้อง GM เพราะว่าปัจจุบันนี้ประชากรโลกมันพุ่งขึ้นสูง คนยังยังอดอยากอยู่นะคะแล้วฤดูกาลที่มันแปรปรวนโรคพืชที่มันมามาแมลงศัตรูพืชที่มันมาแบบไม่คาดคิด ไม่คาดฝันคำถามว่า เรายังจะใช้พืชแบบเดิมๆ หรือใช้เลือกใช้พืชที่มันมีประสิทธิภาพ เราจะก้าวไปสู่ BCG คุณข้างในมีเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ในนั้นด้วย ทำยังไงจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันนี้เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้กับทุกท่านนะครับ ไปเวทีไหนหนูก็อยากจะทิ้งเรื่องพวกนี้ให้ให้ทุกท่านทราบ เพราะว่าคือเรามีของมีเทคนิคอยู่ในมือที่มีประสิทธิภาพมากๆครับ อ๋อนิดนึงค่ะ ขออนุญาตเมื่อกี้เมื่อกี้พอตอนคุณหญิงพูดเรื่องของเอ่อยางนะคะ ก็ขอดิดไปหน้าอีกหน้าหนึ่งได้ไหมคะเอ่อผ่านไปหน้าสุดท้ายเลยค่ะ มีเรื่องของตัวยางยางพาราค่ะ อันนี้มาเผื่อเอาไว้ให้ใครถาม ไปอีกนิดนึงได้ไหมคะบ้านมันพูดไปแล้วค่ะเมื่อกี้คุณหญิง อ่ามีไหมคะไม่มีเหรอคะเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างที่คุณหญิงกำลังพูดเรื่องยางปรากฏว่าเขามีการมีพืชอยู่ตัวหนึ่งคือเดนโนฟิเดนฟิลเป็นพืชพืชเป็นวัชพืชค่ะสีเหลืองสามารถผลิตน้ำยางได้มีคุณภาพเท่ากับต้นยางพาราซึ่งมีใช่ค่ะเดฟเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเมื่อกี้ใส่ใส่ลงไปเดี๋ยวหนูส่งส่งรายละเอียดให้ค่ะ ซึ่งมีการพัฒนาแล้วตอนปี 2016 ปีคศ2016อนะคะเอาเอาเป็นว่ามีพืช มีพืชซึ่งมาแทนยางพาราได้ มีการศึกษาว่าเป็นวัชพืช ซึ่งสามารถผลิตน้ำยางได้ และมีคุณภาพเท่ากับยางพาราค่ะ โดยใช้มีการตัดต่ใจอสารนะส่งเปเปอร์มาให้อ่านหน่อยค่ะ ได้ค่ะ น่าจะอ่ะตัวนี้ค่ะเดนดิไลออนเนี่ยค่ะโอ้ค่ะเต็มโลกเลยอ่าใช่เพราะว่าเป็นวัชพืช นะแต่ว่าเขาก็มาจริงๆแล้วตัวน้ำยางของเขามีประสิทธิภาพในการที่จะเกือบจะเทียบเท่ากับยางน้ำยาง ยางพาราถ้าสนใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูส่งเปเปอร์ให้อเพราะจริงๆ แล้วมันเป็นวัชพืชที่โตในทั่วโลกไม่ว่าจะหนาวหรือร้อน แล้วเด็กๆเวลาที่เราถูกทำโทษ เราจะต้องไปถอนแดนเดลายออกจากสนามหญ้าเพราะว่ามันเป็นวัชพืชที่ร้ายกาจมากเพราะมันโตเร็วเพราะมันโตเร็วมากแต่คดีแมส ของมันน่ะสินะ ที่ที่ที่ที่จะเป็นต้องมานั่งศึกษากันอีกทีนึงโอเคค่ะก็โอเคจริงๆนเองไหมฮะมีมีคำถามมาไหมฮะมีค่ะสำหรับท่านผู้รับฟังในห้องบรรยายไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามไหมคะ หากท่านใดมีคำถามสามารถยกมือแล้วก็เดี๋ยวพนักงานจะนำส่งไม้ให้ค่ะ ค่ะมีมีค่ะคุณจิตเอาเอาหูใช่ไหมขอถามนิดนึงครับว่า ต้นทุนเนี่ยถ้าเกิดเราเป็น GMO product ออกมาเนี่ยโดย average เนี่ยมันจะถูกกับปกติสักเท่าไหร่ พอจะมีตัวเลขให้ไหมครับ สมมุติว่าเราบอกว่าเอาปาล์มก็ได้เป็นตัวอย่างค่ะจริงๆแล้วต้นทุนเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับหนึ่งคือพืชสองขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการศึกษามาก่อนแล้ว ถ้าจริงๆ ตอนเนี้ยอย่างข้าวโพดเนี่ยค่ะต้นทุนในการทำเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้ว เพราะว่ามีคนศึกษามาเยอะแล้ว ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของปาล์มน้ำมันต้องโยนไปทางประเทศเทางมาเลเซีย ซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ในการที่จริงๆ นายกรัฐมนตรีของเขาจะจะประกาศเลยว่าปี 2020 ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยค่ะเขาจะประกาศเรื่องของ GM ประกาศแล้วใช่ไหมคะก็จะประกาศทางด้านทางด้านนี้เลยว่าว่าจะใช้ตัวตัวปาล์มน้ำมันที่เป็น GM เพราะว่า มันมีศักยภาพในการในอยู่พื้นที่ที่ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างมีปัญหาได้ดีค่ะทีนี้แต่ถามว่าต้นทุนเนี่ยต้องไป depend on หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าก็เทียบกับการปรับปรุงพันธุ์ ขออนุญาตเรื่องข้าวโพดแล้วกันนะคะการปรับปรุงพันธุ์ของข้าวโพดเนี่ยใช้ระยะเวลานานมาก ถ้าจำไม่ผิดข้าวโพดสีม่วงเพิ่งออกมา ซึ่งอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ย เกือบสิบปีค่ะ กว่าจะได้ข้าวโพดที่สีม่วงที่ให้เราเราทานกันทุกวันเนี่ยค่ะในขณะที่ถ้าเป็น GMO เนี่ยอยู่ในระยะไม่เกินสามปีต้องได้แน่นอนค่ะแต่แต่อยากจะเสริมตรงนี้นิดเดียวอัดนะคะว่าด้วยเรื่องของต้นทุนเนี่ย จริงๆแล้วเราต้องถือว่าไอ้คอสที่มันเอาเคอมาก่อนที่เราจะรับมันมันมาใช้เนี่ยนะคะก็เป็นคอสที่เราจะต้องถือว่ามันเป็น investment cost ที่ที่อยากเอามันมาคิด แต่ทันทีที่ถ้าเกิดเราไปเอาที่ประเทศอื่นเขาทากันมาจนหมดแล้วที่ที่ที่อาจารย์ท่านว่าเนี่ย ว่ามันมีตั้งหลายประเทศแล้วก็ทำมันจนปลุแล้วเนี่ยแล้วหลายประเทศเช่นฟิลิปปินส์หรืออะไรรับเข้าไปใช้เลย โดยที่ไม่ต้องไปทำ R&D แล้วอีกแล้วเนี่ยคอสมันอยู่ที่สเกลเท่าที่ฟังเข้ามานะฮะคอสมันอยู่ที่ economy of scale แล้วก็คอสแล้วก็ไอการที่มันลดต้นทุนลงมาเนี่ย เพราะเหตุว่า productivity มันสูงมาก per acre นั่นแหละคือการลดต้นทุน นะคะมันมันไปเพิ่ม productivity คือ yield มันสูงขึ้นสำหรับพวกเราที่ต้องการ yield แต่พวกที่เขาต้องการ special property เช่นการที่ทนต่อยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าาาแมลง อันนั้นก็เป็นเรื่องของการ survival ของการที่ฉีดไปแล้วไอ้ต้นต้นอ้อยหรือต้นไรเนี่ยมันไม่ตาย แต่ว่าสำหรับปาล์มหรือรับเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ productivity per acre ที่ที่เขาต้องการ เพราะเห็นว่าเราต้องการ bulk จริงๆ ขออนุญาตนะคะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่ามีถ้าถ้าเปลี่ยนจากข้าวโพดไปเป็นสาหร่าย แล้วก็สาหร่ายเนี่ยคือด้วยความที่ต้องเลี้ยงในพื้นที่แค่ มันคือพื้นที่มีแค่เท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นก็สามารถเลี้ยงได้เลี้ยงในแนวตั้งก็ได้ นั่นแปลว่าต้นทุนของคุณไม่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวมันไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่เลยนะคะ หรือว่าในการใช้จุลินทรีย์ในการที่จะขยาย จริงๆมีจุลินทรีย์หลายตัวที่เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะเอาไปเพิ่มโปรดักต์หรือว่าเพิ่มอะไรได้จริงๆ บริษัทในประเทศไทยก็มีนำมาใช้นะคะ ตอนนี้ถ้าเรื่องของจุลินทรีย์ GM เนี่ย มันก็ต้องมีการประเมินแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดได้เลยค่ะ แล้วก็ระยะเวลาเร็วกว่าด้วยค่ะผมขอต่อเนื่องนิดนึงได้ไหมครับโทษนะฮะอะไรเราเป็นเจ้าของบ้าน ถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ย พอจะหาตัวเลขให้ได้ไหมครับ ว่า สมมุติว่าเราอยากจะ adopt GMO มาปลูกแล้วมันปาล์มนะฮะหรือ e อทานอลสองตัวนะ ด้วยสเกล เอทานอลคืออ้อยอ่าเอทานอลกับอ้อยกับปาล์มอ่ะแล้วมาใช้ในเมืองไทยเนี่ย พอจะมีโมเดลให้ไหมครับว่าจะสเกลแบบไหนต้นทุนจะลดมาสักเท่าไหร่พอเป็นไอเดียให้เราหน่อยได้ไหมฮะอาจจะต้องอจะขอรับกันบ้านนี้ไว้ค่ะคุณหญิง เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องปรึกษาเขาเรียกติดต่อไปทางเพื่อนที่เป็นทางภาครัฐใช่ที่เขาทำทางด้าน GM ตัวนี้ค่ะ อ้อยกับปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมา อาจจะต้องมานั่งคำนวณอีกเพราะว่าทางนักนักวิจัยกับทางด้านการตลาดนี่อาจจะส่วนทางกันนิดนึงเดี๋ยวต้องมามาคุยกับทางทางทางฝั่งสถาบันอีกอีกรอบหนึ่งอะค่ะแต่ก็จะขอเอากันบ้านนี้ไปไปไปทำให้นะคะเพราะว่ามันสำคัญมากเลยฮะถ้าเกิดเรามีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นกุยทางไปได้เนี่ยมันจะเป็นทางเปิดเปิดให้เราได้ โดยที่เรามี Data and Record อาจจะเป็น Draft ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้อง exactly คืออย่างอื่นเนี่ย ไปขอไปขอ results ขอ productivity per acre มาให้พี่ให้ได้เนี่ย ซึ่งซึ่งพี่เคยผ่านตัวเลข somewhere คือเวลานี้พี่ไม่มีเลขาเพราะนั้นบ้านพี่ก็มีแต่โต๊ะที่มันมีเงื่อปีเปิดเต็มไปหมดจะหาอะไรก็ต้องค้นแล้วมันแก่แล้วมันมองไม่เห็น แต่ว่าเคยเคยผ่านผ่านตาว่ามันเพิ่ม productivity เป็นไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะ มันเป็นเท่าอืมนั้นตรงนั้นแหละเป็นตัวตัวตัวเมนแล้วก็ไอ้ yield ไอ้ยิวไอ้ยิวการใช้ GMO เพื่อที่จะเพิ่มยิวเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทำกันมามาก จนกระทั่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยจริงๆ ก่อนที่จะร้อนตัวหนึ่งออกมาเนี่ยเขาจะประเมินรอบด้านมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุน ประเมินเรื่องความเสี่ยงในการที่จะมีเขาเรียกว่า ความปลอดภัยทางชีวภาพกับกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมแม้แต่จุลินทรีย์รอบรากที่จะเอาไปปลูกเขายังยังดูต้องดูแลนะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่มันเป็นต่อเนื่องกัน ยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ย ถ้าแมลงมากัด หนอนเจาะข้าวต้นข้าวโพดเนี่ย มีผลกระทบไหม แล้วมแมลงที่เป็นแมลงแมลงศัตรูที่เป็นศัตรูธรรมชาติหรือว่าแมลงดีเนี่ยที่มากินหนอนเจาะข้าวโพดเนี่ยจะกระทบจะกระทบไหมคือนักวิทยาศาสตร์ทำถึง นักวิจัยทำถึงขนาดนั้นนะคะ ก็ถึงถึงบอกว่า รอจนลูกบวชได้เลยกว่าตัวหนึ่งมันจะออกมาเนี่ย ก็ก็เลย อันนี้สำหรับประเทศไทยนะคะ สำหรับประเทศแล้วก็บางประเทศที่เขาเขาค่อนข้างจำกัด แต่ในทางกลับกัน ถ้าประเทศที่เขาส่งเสริมเนี่ยเขาใช้เวลานิดเดียวเอง ในการที่จะร้อนมันออกมา เพราะว่าการประเมินเนี่ยมันทำเสร็จเบ็ดเสร็จได้โดยโดยโดยการจัดการค่ะครัคผู้จิต ก็ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันแล้วก็ ถ้าถ้าที่พูดเนี่ยจะถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่จะได้ไม่ต้องตอบยาวได้ค่ะได้นะครับคือผมคิดว่าถ้าในคอนเท็กซ์ของสตัดดี้เนี่ยที่ว่าเราต้องการพืชเกษตรที่มาเป็นวัตถุดิบในการทำอุตสาหกรรมไบโอ เนี่ยมันก็ต้องการต้นทุนที่ถูก ซึ่งปัจจุบันต้นทุนเกษตรจากพืชพวกนี้มันแพงอยู่เพราะเรายังใช้เทคโนโลยีในการปลูก แบบเดิมๆ ใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆ นะ มันก็เลยเราทำให้เราแข่งขันไม่ได้ ถ้าเราจะมีอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ ต้นทุนวัตถุดิบจากไบโอมันก็ต้องถูกลง หนึ่งในวิธีนั้นก็คือมี productivity ผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ต้นทุนถูกลง ซึ่ง GMO พืช GMO เนี่ย มันจะตอบโจทย์นั้น คือการที่มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น แล้วก็ราคาถูกลง ไม่ว่าจะเป็น ปาล์มน้ำมันหรือว่าข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าอ้อยอะไรก็ตาม อย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอันที่สองก็คือในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ย GMO เนี่ยไม่เกิดเพราะว่าผมก็จำได้จะมีสมาคมอะไรของ NGO ที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วมันจะทำให บุคลิกเปลี่ยนไปหรือว่าผู้หญิงจะเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยก็เลยกระทรวงเกษตรก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะโปรโมทเทคโนโลยีนี้ให้เกษตรกรไปไปทำไปทำใช่ไหมครับ จนจากที่ผมมาฟังวันนี้ประเทศไทยเกือบจะเป็นประเทศสุดท้าย ๆ ในอาเซียนแล้ว ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่อง GMO นะผมไม่นับบรูไนกับสิงคโปร์เพราะเขาไม่ได้ทำเกษตรก็ คืออินโดฟิลิปปินส์มาเลเนี่ยเขาก็ก้าวหน้ากว่าเราแล้วเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่เนี่ยนะทีนี้ข้อที่คนเห็นต่างเรื่อง GMO โดยเฉพาะ NGO ไทยเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่สองว่า บริโภคเข้าไปในร่างกายแล้ว อาจจะทำให้กินสารอะไรเข้าไป แล้วมันจะไปฝังอยู่ในจีนตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แต่วันนี้โดยเฉพาะไอ้ วิกฤตโควิดที่ผ่านมาแล้วเรามีวัคซีนเนี่ย ผมฟังท่านพูดเนี่ยก็คือไอ้วัคซีนทั้งไวรัลเวกเตอร์ หรือ mRNA เนี่ยซึ่งผู้ผลิตเขาจะบอกว่าไม่รับประกันอะไรทั้งสิ้น คุณฉีดแอดโยออนลิสเนี่ยก็ฉีดกันใหญ่ยิ่งไฟเซอร์นี่ให้ฉีดในเด็กด้วยเนี่ยก็มาจากเทคโนโลยี GMO ป่ะครับอ่าใช่ค่ะเทคโนโลยีว่าอย่างนี้ค่ะ เทคโนโลยีภาพอย่าง mRNA เนี่ยเป็นแพทเทิร์นหนึ่งเลยของของการเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรอพืช GMO หรือวัคซีน GMO เขาอยู่ในร่างกายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวตัวที่เป็นหลักๆที่เป็นไทของ GMO เลยคือแอสตาค่ะตัวนั้นเนี่ยคือก็คือคอวัคซีนพวกนี้ที่เราต้องรีบฉีดเพราะกลัวตาย ไม่ต้องขอคำรับรองว่าฉีดแล้วจะมีผลกระทบต่อลูกหลานเหลนหลนยังไง ก็ฉีดไปแล้วเคยยเนี่ยถามประเด็นนี้ไก็เป็น GMO ใช่ใช่เพราะว่าทุกคนถามว่าทำไมถึงถึงถึงกล้าโอเคเขาบอกว่ากลัวตายคำเดียวค่ะ รวมทั้งปลาทับทิมอะไรด้วยที่ซีพีคิด เนี่ยก็เป็นเป็น GMO ป่ะไม่ใช่ค่ะปลาทับทิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีชีวภาพเพราะมันสืบพันธุ์ไม่ได้เนี่ยมันรู้สึก อ่าไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ แต่ไม่ใช่เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เอางั้นเอาแค่วัคซีนพอค่ะ ก็แล้วกระทรวงเกษตร เนี่ย ผมรู้สึกว่าไม่มีใครที่จะมาเสียง เสียงดังขึ้นมาเพื่อบอกว่า GMO เป็นทางรอดของเกษตรแล้วก็ เกษตรกรไทยเนี่ย พื้นที่ทำกินมันน้อยลงเรื่อยๆจากเคยยี่สิบไร่ต่อหัวก็เหลือสิบไร่ต่อหัวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่ม productivity ไม่งั้นก็ GDP จากเกษตรมันก็จะลดลงอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมผมก็อยากไม่อยากให้เหมือนกับเรื่องนามาประเทศไทยประกาศก่อนเขมรนนิดเดียวเท่านั้นเอง เพราะรอประเทศอื่นกลัวนะก็อันนี้ก็ควรจะน่ากล้าทำมากขึ้น จริง ๆ ตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่นะคะ ค่ะมีเทคโนโลยีใหม่ gene editing อะค่ะที่เรายังไม่ได้ตีว่าเป็น GMO นะก็คืออทางการแพทย์เนี่ยเอามาใช้และรักษาเรื่องมะเร็งได้แน่นอนเข้ามาแล้วแอตตาค่ะแอตตาแอตตาตัวหนึ่ง แต่ว่าตัว mRNA เนี่ย ตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็น mRNA เนี่ยเขาเป็นเรื่องของการกระบวนการของเทคโนโลยีชีวภาพ แต่ไม่ใช่ ตอนนี้ยังไม่ตีว่าเป็นเอ่อ GMO ค่ะ ถ้า mRNA นะคะแต่จริง ๆประสิทธิภาพ ย้อนกลับไปต้องถามว่าอะไรที่มันไทย์ไหนที่มันเอ่อเขาเรียกวัคซีนตัวไหนที่มันครอบเกือบจะครอบคลุมตัวของโควิด ที่เป็นรูปรูปแบบต่างๆได้ก็ต้องตอบว่าแอสตาส่วน m อ n a เนี่ยมันมีเรื่องของการที่เป็นแพทเทิร์นตรงกันหรือไม่ตรงกันอีก ซึ่งถ้ามาใหม่อีกก็อาจจะต้องมานั่งปรับปรุงกันอีกว่า ตัววัคซีนตัวนี้จะต้องให้มันเหมือนกับไทยนี้ไทยนี้ ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่ ค่อนข้างที่จะใช้กับรูปแบบของตัวไวรัสโควิดที่มาหลากหลากหลายอะค่ะก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆค่ะฉีดไปเรื่อยๆแนะนำโอเคคนทางบ้านมีมั้งไหมคำถามทางบ้านอ่ติมติมค่ะว่าไปในฐานะสื่อนี่นะเราเราจะได้รับการร้องเรียนว่าถ้าหากว่า เอา GMO เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย CP จะรวยคนเดียว เพราะว่า CP เนี่ยทำ GMO อะไรก็ตามแต่เนี่ย มันจะมันเปิดชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปแพร่พันธุ์เองไม่ได้ ต้องมาซื้อพันธุ์จาก CP เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหานี่เป็นปัญหาใหญ่ แล้วมันฝังหัวอยู่กับเกษตรกรเกือบทั้งนั้นตอบเนี่ยตอบเลยค่ะมไม่เกี่ยวกับซีพีทั้งนั้นนะคะ คือจริงๆ เนี่ยข้าวโพดถั่วเหลืองอะไรเงี้ย ก็คือรัฐประกาศรัฐบาลประกาศให้เราสามารถนำเข้าข้าวโพดถั่วเหลือง GM ได้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ G C เอ่อ CP โดยตรงนะคะ แต่ว่าทีนี้เรื่องของเมล็ดพันธุ์ราคาแพงเนี่ย เคยเข้าไปถามเกษตรกรไหมว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ย เขาต้องการคุณภาพมาตรฐานที่มันแพทเทิร์นเดียวกัน นั่นแปลว่าเขาจำเป็นจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ F1 ที่ราคาระดับหนึ่งราคาจะแพงหรือไม่แพง แต่สิ่งที่เขาต้องการไฟนอลสุดท้ายคือสิ่งที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันจะให้เขาไปค่ะไอเม็ด F1 ที่ F1 Hybrid หรือว่าอะไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เกษตรกรเขาไปซื้อมาแล้วเนี่ยเออมันมันมันเป็นก็ขยายต่อไม่ได้เหมือนกันเออมันขยายต่อไม่ได้ใช่ เพราะว่า ถ้าขยายต่อได้คนที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเอาเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะคะหมายความว่าหนูผลิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นความคิดทางทางธุรกิจ ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยคือมันก็ฝังหัวชาวบ้านแบบนี้ว่า ถ้า GMO เนี่ยก็คือ CP รวยคือขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปขยายต่อไม่ได้ ซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วเวลานี้เนี่ยชาวบ้านยังเข้าใจผิด ว่าในเรื่องของ principle ของ GMO อาแล้วใครจะไปอธิบายนี่ไงรัฐบาลพยายามอยู่กระทรวงเกษตร ที่จะต้องเอาไปเอาไปอธิบาย CP ก็ตกเป็นผู้ต้องหา เพราะมีคำว่า CP จะอย่าลืมนะคะอัลฟาเบต C กับ P มันก็อยู่ตั้งแต่ในอัลฟาเบต A ถึง Z ถูกไหมคะ คือคือพี่คิดว่าเรื่องของเรื่องของไอ้ GMO เนี่ยเรื่องของ GMO ขอขอทางนี้หน่อย เรื่องของ GMO เนี่ยเป็นเรื่องของ education โดยสิ้นเชิงเลย นะคะและพี่เชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าเผื่อเขาเข้าใจมากกว่านี้เนี่ยเขาจะเห็น benefits ของ GMO มากขึ้นคาวนี้บังเอิญไอ้ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโลกแคบคือ CP ผลิตเม็ดอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาไปแพร่ได้ต้องถามว่าไอ้เม็ดอันนั้น มันเป็นเม็ด GMO หรือว่ามันเป็นเม็ดที่เขาพยายามทำพันธุ์ ให้มันได้สแตนดาร์ดอันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอาไปปลูกแล้วมันก็มันก็ ยังไม่แข็งพอมันก็เหมือนกับเวลาเราปลูกมะม่วงอะเม็ดของต้นมะม่วงต้นแม่ มันไม่เคยงาม ทั้งเม็ดมะม่วงต้นแม่สักที อะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่ก็คิดว่า CP เองก็ต้อง make sure ว่าเวลาที่เขาทำธุรกิจอันนี้เนี่ยเขาจะต้องให้เกียรติเกษตรกรมากทีเดียวที่จะ make sure ว่ามันมีการแชร์ fairly มีการแชร์ benefits fairly ให้ให้เกิดการยุติธรรมในการ ทำธุรกิจร่วมกันไป as partners please เชิญค่ะครับขออนุญาตสืบเนื่องนะครับ จริงๆ แล้ว เท่าที่รับฟังนะครับ คนที่กลัว GMO เนี่ยมันอยู่สองสามประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเลย อย่างที่ท่านเมื่อสักครู่พูดถึงนะครับ มันไม่ได้โฟกัสไปที่บริษัทไหน แต่ว่ามันจะกลัวเรื่องของการผูกขาดนะครับ ทั้งผูกขาดเรื่องของเมล็ดพันธุ์ แล้วก็การผูกขาดในลักษณะของการเป็นผู้รับ จัดซื้อนะครับจัดจำหน่ายคือการที่ให้เกษตรกรเป็นได้แค่ผู้ผลิต ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเกษตรกรก็ไม่ได้รับผลกำไร อย่างถูกต้องนะครับก็ใช้ตัวอ้างถึงตัวตลาดนะครับในการบีบในการซื้อในราคาที่ถูกกว่านะครับอันนี้อันที่1นนะครับ อันที่2เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการกลัวการแพร่กระจายนะครับเป็นในสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงนี้มันเป็นการสับสน นะของเรื่องเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับพอมองเรื่อง GMO ปุ๊บเนี่ยในความที่มุ่งมั่นนะครับที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรบางท่านเนี่ยก็จะกลัวเรื่องของการแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไม่มีการควบคุมนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันก็จะมาตกอยู่ที่เรื่องของความไม่ไว้ใจนะครับในคณะกรรมการที่ราชการเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมา ในการอนุญาตนะครับให้ GMO เข้ามาในประเทศ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีการพูดหลาย ๆอย่างคือหนึ่งในเรื่องของส่วนของกรรมการเนี่ยที่ต้องมีหลาย ๆภาคส่วนเข้ามากับอีกอันหนึ่งเนี่ยในเรื่องของบทลงโทษนะครับ ในเรื่องของถ้าเกิดมีการอนุญาตโดยที่ไม่เป็นโดยโปร่งใสนะครับ ผู้ที่ให้อนุญาตเนี่ยควรจะต้องมีบทลงโทษด้วยนะครับ ซึ่งก็เหมือนหลายๆกรรมการที่ที่ต้องเป็นผู้อนุญาตต่างๆนะครับ หรือประมาณสามเรื่องเนี่ยครับได้ค่ะ จริงจริง ๆ ก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างจะคุยกันเยอะนะคะสำหรับนักวิชาการนะคะแต่ว่าด้วยตัวเราเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัวบทกฎหมายสักเสี้ยวเดียว เพราะว่าจริง ๆ คนที่จะคุยเรื่องนี้น่าจะเป็นระดับสูงถูกไหมคะทีนี้ เมื่อกี้ได้ตอบไปแล้วว่าทำไมถึงไม่ไม่ค่อยห่วงถ้ามีการจัดการที่ดีกเรื่องของการปนเปื้อนเนี่ย ในกรณีถ้าเขตเรารู้แล้วว่าจังหวัดเนี่ยเขตเนี่ยปลูกได้ปลูกเมื่อทำประชาพิจารณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปลูกปลูกที่นี่ได้ ทุกอย่างมันจะต้องมันต้องจบค่ะแต่ทีนี้มันจะต้องเกี่ยวโยงไปเรื่องของกระบวนการหลายๆกระบวนการนะคะ ซึ่งถึงบอกว่าประเทศไทยก้าวช้ามากไม่รู้ว่าถูกดึงหรือถูกกั้นไว้ ก็คืออันนี้นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะนักวิจัยเนี่ยคิดค้นขึ้นมา แต่ว่าทีนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของทางนโยบายด้วยที่จะต้องช่วยกันร่วมกันดู แล้วก็การจัดการที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด จริง ๆแล้วของอเมริกาเนี่ยก็มีมีปัญหาเรื่องของการปนเปื้อน ในเขตพื้นที่ แต่ถูกจัดการด้วยการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย และจัดการกับมันอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด แล้วก็หรือไม่เกิดเลยหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือ management คือใช่ค่ะคีย์เวิร์ดคือการจัดการ เพราะฉะนั้นผู้จัดการของประเทศ คือรัฐบาล ไม่ไม่ t r u s t ไปเห็นว่าซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่พี่คิดว่ามันต้องค่อยๆสร้างนะ แต่ว่า education คือการสอนเด็กให้ถูกต้อง ในเชิงของการมองภาพต่างๆ คือพี่พี่กำลังเน้นคำว่าใจใหม่ของพี่เนี่ยนะคะครูก็ต้องมีใจใหม่ เด็กก็ต้องเด็กเนี่ยมันใจใหม่อยู่แล้ว เราไปทำให้ใจมันเก่านะคะแต่ครูเนี่ยครูส่วนมากเลย เวลานี้ถ้าพี่อยากจะบอกส่วนมากของพี่คงจะน้อยมากนะเพราะว่าพี่ก็อยู่ในแวดวงของครูสอนหนังสือเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ต้องมานั่งเถียงกันอยู่เรื่อยเลยนะคะเออเออเอออาจจะมีอะไรอีกอันครับ อยากจะขอเป็น แนวคิดหน่อยนะครับว่าถ้าเราสนใจที่อยากจะใช้ GMO ในประเทศไทย โดยเริ่มจากเราโฟกัสที่เป็น Energy Food ก่อนแล้วกันนะฮะ เราไม่ต้องไปพูดถึง Human Food คราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามีมาตรการยังไงไหมครับ ที่จะแยกการ plantation ว่าไอว่าเราจะ control ที่จะใช้เฉพาะ energy food ได้ยังไง นั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากที่จะ move จริงๆเนี่ย นะฮะ ด้วยใจใหม่เราอยากทำเนี่ย ใครที่จะเป็นโต้โผในการที่จะทำอันนี้ มันจะต้องเริ่มจากอะไรและจะผลักดันกันยังไงให้มันเกิดแซนด์บ็อกซ์หรืออะไรก็ได้ ผมขอสองดิเรกชันข้อที่สามอยากจะถามว่าท่าทีของกระทรวงเกษตร มองเรื่อง GMO เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างครับ จริง ๆคำตอบข้อที่หนึ่งกับข้อที่สาม จะเป็นคำตอบอย่างนี้ค่ะ เราเคยนั่งอนาลัยข้อมูลว่าคนไทยเนี่ยกลัวเรื่องการกิน การการใช้มันก็มาเรื่องมามามามาผลักดันในการใช้เอ่อทางด้านเรื่องของพลังงานกับเอ่ออีกอันนึงน่าจะเป็นเรื่องของพวกไม้ประดับคุณเคยเล่นเรื่องของการใช้รังสีแกมมาที่คุณลองมาแล้วแล้วคุณโอเค เราก็มาลองเรื่องไม้ประดับกับพลังงาน อันนี้คือสิ่งที่ทางผู้ใหญ่ ในภาคราชการเนี่ย นั่งอนาลัยข้อมูลกันแล้ว ว่าถ้าจะเดินเดินด้วยเดินด้วยตัวสองตัวนี้ก่อน ไม่ไปคุยเรื่องกินเลย คุณกลัวการกินก็ไม่หยุดยุติไปคำตอบข้อหนึ่งกับข้อสามคืออันนี้ค่ะ เมื่อกี้คำตอบข้อสองออจะบอกว่าอขอขอขอคำตอบข้อสองอีกทีนะคะถ้าเราจะเริ่ม ถ้าเราจะเริ่ม GMO แล้วโดยเฉพาะ อินเนอร์จีฟู้ดเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหน ใครจะเป็นคนที่ช่วยผลักดันจริงๆกระทรวงเกษตรจริงใช่หนูตอบได้ไม่ทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้หนูอยู่กระทรวงเกษตรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะ คืออย่างนี้ คือจริงๆ หนูอยากให้ทุกคนร่วมมือกันเนาะ จริงๆอย่างโควิดเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยสอนหนูอย่างหนึ่งเลยนะ ว่า ถ้าทุกคนร่วมกันช่วยมือ ร่วมร่วมมือกันช่วยกันเนี่ย คุณอย่างคุณกลัวจีโมแต่ว่าก็สามารถที่จะเทเข้ามากลับเข้ามาฉีดในตัวคุณได้ทีนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ ทุกคนอันดับแรกทางภาคการศึกษาก็ต้องช่วยกันใช่ใช่จีโมไม่ใช่ผู้ร้าย เออ กว่าที่เขาจะออกมาจนกว่าลูกเขาจะบวชเนี่ย มันถูกประเมินมาแล้ว คือต้องสอนวิธีการคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ก่อนอันดับแรกเลย น่าจะมาจอยกัน จริง ๆ มีโทรศัพท์สอบถามบ่อยมากว่าถ้าจะเริ่มเนี่ยเริ่มยังไงเหมือนแบบเป็นตัวแทนทางภาคกฎหมายจากภาคเอกชนนะคะว่าอยากจะเริ่มการทำ GMO หรือว่า genome editing ที่บอกไปซึ่งไม่ใช่ยังไม่ใช่ GMO นะคะ จะทํำยังไง แต่ในทางกับกันนะคะ ภาคการแพทย์เนี่ย เขาเริ่มไปแล้วอะวัคซีน การใช้จีโนมิติ้งในการทำเรื่องของมะเร็งค่ามะเร็ง วันหนึ่งที่คุณใกล้ ใกล้จะไปแล้วเนี่ย คุณบอกว่าเฮ้ย เหลือทางเลือกเนี้ยคุณก็เอาอะถูกไหม นั่นแปลว่าต้องมานั่งปรับอะไรหลายอย่างใหม่ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องตรงนี้พอยไปที่กระทรวงเกษตร แล้วก็ภาคเอกชนที่ต้องการร่วมมือ หนูมองว่ามีความเป็นไปได้ค่ะ อืมครับว่า ได้ค่ะทางด้าน BCG เนี่ยเราอยากที่จะศึกษาที่จะทำ GMO สำหรับ Energy ค่ะนะครับ เราจะเริ่มยังไง ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยขอขอมานั่งคุยกัน BCG ต้องไปนั่งคุยกับกระทรวงเกษตรแนะนำให้หน่อยที่กระทรวงเกษตร่าใครที่กระทรวงเกษตรนี่คือใครยินดีค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตติดต่อีกทีายกลางวันนี่เลยคุยโอเค ค่ะเนื่องจากว่าเวลาก็ล่วงเลยมาสักพักแล้วนะคะ สุดท้ายนี้ค่ะก็ขอขอบคุณดรปียนุสรชัยนะคะสำหรับการบรรยายพิเศษในวันนี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะสำหรับการรับฟังการบรรยายในเซสชั่นเช้านะคะทั้งผู้ที่อยู่ในห้อง แล้วก็ผู้ที่รับฟังออนไลน์จากทางบ้าน แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะ เที่ยงครึ่งเราก็จะกลับมาพบกันตอนบ่ายนะคะบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งค่ะสำหรับคำถามจากทางบ้านนะคะ ที่เรายังไม่ได้ตอบ เดี๋ยวเราจะให้วิทยากรนะคะทางทีมงานจะทยอยตอบไปในทางแชทบอร์ดนะคะ ค่ะขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในช่วงเช้าค่ะ ค่ะและสำหรับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในห้องนะคะ ขอเรียนเชิญ ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะณนะห้องกรุงเทพ2อยู่ชั้น M ค่ะ โดยท่านสามารถรับคูปองอาหารกลางวัน จากพนักงานสถาบันได้ที่หน้าห้องค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะโอเคโอเคดีสวัสดีเข้าด้วยกันค่ะสำหรับ Presentation นะคะ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่ได้จาก ลิงก์เข้าร่วมสัมมนานะคะ